ปัญญาท้องถิ่นที่มีการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาสร้างรายได้ และสร้างสรรค์งานฝีมือ เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพ ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโพนคา หมู่ที่1ตำบลโพนคาอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกดเปิดโอกาสให้สตรีนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดไม่ให้สูญหาย อีกทั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า การรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ให้กับครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง ใบลำดวนเป็นเป็นพืชที่มีมากในในสีเกตของเรา แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสีสเกดแล้วสีลำดวนนี่ก็เป็นสีที่ใช้ทั่วๆไปได้ได้หลายงานหลายเทศกาลตอนนี้ก็คือเราในการทอผ้าเราก็จะมีมีมีประสบการณ์มาตั้ง ต่อจากปู่ย่าตายายอะค่ะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้ว ก็ทำกันมาเรื่อยๆตลอดทำไว้ใช้อะค่ะแล้วก็ขายก็มาขายมีมีขายได้บ้าง แต่ยังไม่มาก เพราะว่าเรายังไม่ได้รับการพัฒนาเรายังไม่ได้รับการอบรมจากมีให้มีความรู้ที่ดีเราก็ยังขาดประสบการณ์หลายอย่าง ตอนนี้เรามีมามาตั้งเป็นกลุ่มขึ้นทางพัฒนาชุมชนก็มาสนับสนุนในด้านความรู้ให้การอบรมแต่ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาได้ดีพอสมควรแล้วค่ะ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพลข่าอำเภอเมืองศรีสะเกดได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกดจำนวน 30,000 บาท แล้วได้นำมาพัฒนาองค์ความรู้ อบรม เรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการย้อมสีธรรมชาติ ย้อมสีจากใบลำดวน จึงทำให้ผ้าทอมือสีลำดวน เป็นผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดและผ้าสีลำดวนยังได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยุงพระราชทานด้วย เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านพลค่ะกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านพลค่ะ ได้ดำเนินการยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกดตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งมีความตั้งใจว่าเงินทุนหมุนเวียนก้อนนี้ จะสามารถนำมาเพิ่มกำลังการทอผ้าได้มาก ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค และยังจะสามารถสร้างรายได้ ให้กับสมาชิกได้มากกว่าเดือนละ 2,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ปัจจุบันของสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนคา พื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ก็จะคือตอนนี้เราผลิตผลิตผ้ายังได้น้อย ยังได้น้อยไม่ไม่ทันกับลูกค้า ก็จะมา คือไหมที่เราเลี้ยงเอง มันก็ไม่ได้มาก แล้วก็ต้องทำผ้าไหมมันมีบ้างอย่างเงี้ยทำ ผ้าขาม้าหรือว่าผ้าสลงอะไรบ้างมันก็ไม่ได้มากก็เลยต้องก็จะซื้อไหมนี่แหละ เพราะมันจะมาทำผ้าลายลูกแก้วนี่แหละ เพราะว่าตอนนี้กำลังคือทางจังหวัดก็กำลังเน้นผ้าเบญจสีแล้วก็คือเราได้รับให้ให้ให้ทำผ้าสีลำดวน แล้วก็จะเน้นสีลำดวนกว่าสีอื่นก่อนค่ะ ทอผ้าไหมบ้านโพนขาอำเภอเมืองศรีสะเกดได้รวมกลุ่มสตรีเพื่อการใช้ภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ และเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาตั้งแต่ปี 2560 จากการได้รับการพัฒนาสินค้า พัฒนากระบวนการทอผ้า พัฒนาช่องทางการจำหน่าย และยังได้รับการส่งเสริมผ้าสีลำดวนจากรัฐบาลทำให้คนทั่วไป หันมาสวมใส่ผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผ้าเป็นจสีมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านพลขามีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ดีขึ้นเพราะว่า จากแต่ก่อนเราไม่ค่อยจะมีรายได้ ตอนนี้เราก็มีรายได้ พอสมควร ก็แล้วแต่ว่า ใครทอได้มากได้น้อย มันจะขึ้นอยู่กับที่ตัวเราก็ทอทอทองมาก็ ก็ขายได้ทุก ทุกผืนอยเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครทอเร็วทอช้าก็จะก็จะได้ไม่เท่ากัน ด้วยนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ขับเคลื่อนผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดศรีสะเกดทำให้กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านพลขา จังหวัดศรีสะเกดได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน